มาเตือนกัน มาต่อกันที่ความปังของสามสาวไทยกันบ้างค่ะ ทั้งลิซ่ายาย่าแล้วก็น้องสอนนะคะ ติดอันดับร้อยผู้หญิงที่น่าสวยที่สุดในโลกประจำปี 2020 ค่ะ เป็นประจำปีทุกปีเลยนะคะ เว็บไซต์นักวิจารณ์อิสระ TC c a t l e r นะคะจะจัดอันดับ 100 สาวหน้าสวยที่สุดในโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการจัดอันดับที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกค่ะ โดยผลการจัดอันดับในปีนี้นะคะก็มีสาวไทยติดเข้าไปอยู่ในโผด้วย และอีกหนึ่งสาวไทยที่ติดโพนะคะ สาวหน้าสวยในปีนี้ก็คือนางเอกซุปตาของทางช่อง 3 ของเรา น้องยายาอุรัสยาค่ะ